สวัสดีค่ะเก๊นะคะ วันนี้เราจะมาทำคณิตศาสตร์ไปด้วยกันค่ะคือจากตอนที่เก๊เรียนนะคะคือรู้สึกว่า ตัวเองทำผิดบ่อยมากนะคะ เหลือประมาณสักกี่ข้อ กี่ข้อวะอุ้ยเขียนผิดเลยอะทุกคน เปิดหน่อยมาค่ะ ข้อข้อแรกที่เก็ตผิดนะคะ ก็เป็นข้อนี้เลย นี่ค่ะจะเป็นข้อที่ห้าคือลืมใส่ตัวโทษนะคะ คือการลืมใส่ตัวอทมันโคตรช้าแต่ลบเจ็ดเหลือหนึ่งอะเนาะก็ใส่เลขหนึ่งไปนะคะสี่ลบหนึ่งเหลือสามตอบสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ค่ะนี่ต่อไปข้อที่ หกข้อสุดท้ายแล้วที่เราเปลี่ยนสองล้มห้าไม่ได้ยืมหกหกเหลือห้าใส่ห้าไว้ตรงนี้ค่ะ ใส่ไว้นะคะ ต่อไปก็เป็นสิบสองเพราะสองยืมหนึ่งเป็นสิบสองนะคะ นับเลย เป็นเจ็ดนะคะ ทุกคนก็ใส่เจ็ดลงไปห้าลบสี่เหลือหนึ่งก็ใส่หนึ่งลงไปนะคะ สี่ลบห้าไม่ได้ยืมสามสามเหลือสองเป็นสิบสี่นับค่ะ อ่ะค่ะต่ออันนี้คือเก้าสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งสี่ลบหนึ่งเหลือสามตอบเท่าไหร่สามหมื่นหนึ่งพัน ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะ บ๊ายบาย